ตามรอยสยามนะครับ ก็ได้พาท่านมาที่วัดอินทาราม ชื่อเดิมคือชื่อวัดบางยี่เหลใต้นะครับซึ่งเดิมนี่ก็เป็นชุมชนของกรุงธนบุรีเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เรื่องราวของพระเจ้าตากสินเนี่ยก็จะอยู่ที่วัดนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเขาไปชมในวิหารซึ่งเป็นเรื่องราวของพระเจ้าตากสินที่หลายคนก็ยังอาจจะยังไม่เคยนะครับติดตามเข้ามาเลยครับ อันนี้เราก็เข้ามาที่วิหารของพระเจ้าตากสินนะครับด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นสถาปัตย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจะจะเป็นทรงของสร้างในสมัยรัชกาลที่3นะฮะแต่ในของเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีโบสถ์ตั้งตั้ง เป็นแอนเป็นทองสำเภาเนี่ยก็คือโบสถ์ในสมัยอยุธยานะครับ อันนี้เราเข้าประตูมานี่เป็นวิหารเฉพาะนะครับ ที่เกี่ยวกับเรื่องราวพระเจ้าตากสินทีนี้พอคนเข้ามาปั๊บเนี่ยนะก็อยากจะให้เรียนรู้ของเรื่องราวของพระเจ้าตากสินที่จะมีภาพวาดอยู่หลายคนอาจจะยังไม่สังเกต อย่างเช่นตอนพระเจ้าตากตากสิน เกิดจะมีพระราชประวัตินะครับ เกิดปีขาน2277 ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศบิดาเป็นจีน ชื่อไหอองนายกรบอนเบี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระเจ้าตากสิน นะครับที่เขียนไว้เป็นลายรดน้ำทองนะครับ ลงรักปิดทองแล้วก็มันก็แต่ละบานก็จะจะเล่าเรื่องราวอย่างนี้ อันนี้ก็คืออภิญญาของท่านที่ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยก็จะมีงูพันขอบกระด้งนะจะเห็นอยู่นะครับ แล้วก็มาอีกภาพหนึ่งนะครับอยู่ใกล้กันเนี่ยอันนี้ก็เป็นการก้าวขวบนะฮะก็ไปเล่าเรียนที่พระอาจารย์ทองดีวัดโกสาวาสซึ่งอยู่ในวิยานะวัดโกสาวาสเนี่ยนะครับ แล้วก็ไปเล่าเรียนนะจนกระทั่งได้เข้ารับราชการนะครับ เป็นมหาดเล็กนะครับ รายงานในสมัยจนถึงพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าเอกทัตนะแล้วก็ได้ไปเป็นหลวงยกบัตรเมืองตากนะทีนี้นี่ก็จะเป็นพระเจ้าตากสินตรงมาปฏิบัติกรรมฐานนะครับอยู่ที่นี่ ก็มีเครื่องสักการะต่างๆ ที่คนก็ศรัทธามา ก็มามามาไหว้นะฮะและอย่างก็จะเป็นแท่นนะครับบรรทมของพระเจ้าตากสินอันนี้ก็เป็นพระที่อยู่กลางวิหารนะฮะก็เป็นพระที่นำมารวมกันไว้นะฮะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามีพระประธานองค์ใหญ่นะครับ ที่เรียกว่าหลวงพ่อดำนะครับ อันนี้ก็อายุก็สมัยอยุธยา ด้านหน้าก็จะเป็นรัตนโกสินทร์ที่นำเข้า ตรงนี้ฮะที่เป็นพระแท่นนะครับ ก็สมมุติว่าเป็นพระแท่นที่บรรทมของพระเจ้าตากสิน นะครับ ที่ในขณะที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ ก็จะมีผู้ศรัทธานำพระรูปบ้างวาดรูปบ้างมีเครื่องจากการล่าโดยเฉพาะดาบนะครับในการลบเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นการบวชอันนี้ก็ย้อนยุคตอนบวชนะครับ เป็นรูปตอนบวชเอาช้างเข้าไปจันบุรีนะครับในในในสองสองข้างนี้ อันนี้ก็ลบบพม่าแล้วก็เข้ามาจันทบุรีนะครับถ้าที่จะรวบรวบรวบรวมคนกู้ชาติบ้านเมืองนะก็เป็นภาพที่วาดถึงประวัติท่านนะครับ อันนี้เป็นพระแท่นนะครับที่รูปตั้งไว้นะเป็นพระแท่นที่ท่านมา บรรทมตอนที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดบางยี่เหลือ บางยี่เหลือหรือวัดอิน ซึ่งปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นวัดอินนะทาราม วัดอินทาราม ริมแม่น้ำตรงวัดอินเนี่ยก็คือเจ้าพญาเดิมนะครับ ที่จะออกไป แล้วก็ก็จะมีเรื่องราวของพระองค์เจ้าที่มาเขาเรียกว่า ขึ้นครองเสวยราชสมบัติแล้วเนี่ยนะเนี่ยมีการมีบอกเหตุการณ์สำคัญด้วยนะแผ่นดินไหวนะครับทั่วกรุงธนบุรีมีข้าราชการมาเฝ้า แล้วก็ท่านก็จะบอกออมันเป็นวันคองราชคือวันที่ 28ธันวาคม2310นะอันนี้ก็เป็นภาพอันนั้น แล้วก็จนกระทั่งถึงเหตุการณ์ของพระเจ้าตากสินที่ ขึ้นกรรมกรรมฐานที่วัดบางยี่เหลือเนี่ย แล้วก็เขียนไว้ว่ามีพระศพนะครับ บรรจุไว้ที่วัดยางวัดบางยี่เลือตตยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คนรุ่นเก่าไว้เล่าไว้ต่อกันนะครับ ก็จะเห็นมีรูปมีพิธีพราหมณ์จากเมืองนครด้วยนะครับ มีเรื่องราวของพระเจ้าตากสินอยู่ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่โดยสรุปนะครับ ส่วนรายละเอียดก็ต้องไปหาค้นกันนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินนะในช่วงที่ในช่วงวาระสุดท้ายที่ท่านได้มาทำกรรมฐานที่วัดบางยี่เหลือใต้นะอันเนี้ยไม่ไม่ไม่ใช่เป็นพระนะฮะ ยังเป็นคารวาสแล้วมาปฏิบัติกรรมฐาน แต่ที่สังเกตก็คือว่าตรงผมไม่ได้โกนนะ ราะนั้นจะมีรูปอีกสองรูปอะรูปนี้รูปหนึ่งไก่รูป มันก็เป็นพระพระพิสุไอ้นั่นก็บวชในสมัยยุทธยาอันนี้ก็อันนี้ก็สมัยอยุธยาเป็นพระเก่าหลวงพ่อดำก็คงตั้งชื่อจากเดิมที่มีแต่ลักยังไม่มีการปิดทองนะครับ ลวงพ่อดำเนื้อก็จะเป็นศิลาจะเป็นศิลาเป็นดินเป็นการแกะนะอันนี้ก็เป็นพระรัตนโกสินทร์ที่เข้าเข้ามาไว้ทีหลัง พระพระพระกลุ่มนี้อันนี้ อันนี้ก็เป็นตอนบวชที่พระเจ้าตากสินตอนบวชนะครับอยู่ที่อยุธยา นะครับวัดโกษาวาสนะก็บินทบาทอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะวัดอินทารามนะครับตั้งชื่อใหม่นะครับที่สถานที่แห่งนี้ อันนี้ก็เป็นวิหารพระเจ้าตากสินแล้วก็ส่วนโบสถ์เนี่ยถ้าเราจะเห็นนะเป็นแอนกล้องลำเปานะตรงนี้นะครับแต่อันนี้เป็นโบสถ์ของของเดิมอยู่ ในขณะนี้เนี่ยวัดบางยี่เรือก็มีการสร้างขยายใหม่ ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 3 ที่4เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีบริเวณมีเจดีย์ มีอะไรมากมายนะครับ ในเขตที่วัดบางยี่เรือนี่ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าวัดอินตารามครับ